เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราต้องแจ้งการชำระเงิน เพื่อให้ทางเว็บไซต์ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ให้กับร้านค้าที่จดโดเมนเนม โดยมีวิธีการแจ้งการชำระเงินดังต่อไปนี้ คลิกที่ ไปยังหน้าแจ้งการชำระเงิน แล้วคลิกเลือกธนาคารที่ใช้บริการชำระเงิน แล้วกรอกรายละเอียดการโอนเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยกรอกจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชี วัน เดือน ปี โดยเลือกจากปฏิทินที่มีมาให้ และเลือกเวลาเป็นชั่วโมง นาที จากลิสต์รายการที่มีมาให้ คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม หรือเลขที่รายการจดโดเมนเนม สามารถหลอกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งไปยังเว็บไซต์ โดยป้อนข้อมูลในช่อง หมายเหตุเพิ่มเติม เมื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จ คลิกที่ ส่งข้อมูลการชำระเงิน เว็บไซต์จะแสดงผลว่า ได้รับข้อมูลการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ถ้าข้อมูลแจ้งการชำระเงินถูกต้อง ทางเว็บไซต์ จะดำเนินการให้ภายใน 24 ชั่วโมง และจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบทางอีเมล หลังจากนั้นภายใน 1 วัน จะมีอีเมลเข้ามาในกล่องจดหมาย เพื่อให้เข้าไปยืนยันอีเมลผู้ถือครองโดเมนภายใน 15 วัน และหากยังไม่ได้เข้าไปยืนยัน จะมีอีเมลเข้ามาเพื่อแจ้งเตือนให้เข้าไปยืนยันอีเมลทุกๆวัน ดังนั้นเราจะต้องเข้าไปเปิดกล่องจดหมายในบัญชีอีเมล แล้วมองหาอีเมลหัวข้อ important verify your contact information for thaistalatex.com แล้วคลิกเปิดอ่านอีเมล เลื่อนหาข้อความลิงก์ให้คลิกยืนยันจะปรากฏข้อความ your email address has already been verified thank you เป็นอันสิ้นสุดการยืนยันอีเมล ตอนนี้เราได้โดเมนเนมเป็นของตัวเองแล้วนะคะ ต่อจากนี้ไปเราสามารถนำโดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์ที่ได้จดโดเมนไว้แล้ว ไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักกันต่อไป เป็นอย่างไรบ้างคะ ขั้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์ พร้อมขายสินค้าได้ทันที แบบสเต็ป by สเต็ปจนกระทั่งได้โดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์ ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง หลังจากนี้ต่อไปผู้เรียนที่เปิดร้านค้าไว้แล้ว ต้องมันคอยเข้ามาอัปเดตข้อมูลภายในร้านให้เป็นปัจจุบัน และทำให้เห็นความเคลื่อนไหวของร้านค้า และเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน หลังจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LNW Manager หรือเท e Manager มาติดตั้งเพื่อให้การเข้าบริหารจัดการการสั่งซื้อทำได้ง่ายขึ้น และยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเท e ช็อปมาติดตั้งเพื่อดูหน้าจอการทำงานของเว็บไซต์ผ่านทางสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตาม การมีหน้าร้านหรือการมีเว็บไซต์ ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงลูกค้า หรือยังไม่สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้ หากยังไม่ได้ทำให้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเป็นที่รู้จักกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆจึงสำคัญมาก ๆ ที่จะทำให้การขายของออนไลน์ผ่านทางหน้าร้านได้ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในบทต่อไปนะคะ